iPhone 12 มาพร้อมการรองรับสัญญาณ 5G แบบสับ6 GHz และมิลลิเมตรเวฟเรามาดูกันว่าความแตกต่างของ 2 อย่างนี้เป็นอย่างไร และผมจะขออนุญาตแนะนำ TrueMove H 5G ให้ได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยครับ สวัสดีครับ ผม ต้อมไอมดนะครับเราทราบกันไปแล้วว่า iPhone 12 นั้น มาพร้อมความสามารถที่โดดเด่นคือในเรื่องของการรองรับสัญญาณ 5G ซึ่งถือว่าเป็น iPhone รุ่นแรกนะครับที่รองรับสัญญาณ 5G สำหรับการรองรับสัญญาณ 5G ตรงจุดนี้นะครับทาง Apple แจ้งว่า iPhone 12 นั้น รองรับคลื่น 5G ที่เป็นสับ6กิกะเฮิรตซ์และคลื่นที่เป็นมิลลิเมตรเวฟเชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจะสงสัยว่า 2 อย่างนี้มันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่างแรกบอกกันก่อนว่าเครื่อง iPhone 12 ทุกรุ่นที่จำหน่ายในประเทศไทย จะมีเฉพาะรุ่นที่รองรับคลื่น 5G แบบสับ6 g h z เท่านั้น ส่วน iPhone 12 รุ่นที่รองรับคลื่นมิลลิเมตรเวฟจะมีจำหน่ายในเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับ ต่อมาครับมาดูกันว่าความแตกต่างระหว่างสับ6 g h z กับมิลลิเมตรเวฟนั้นต่างกันอย่างไร ถ้าพูดให้เข้าใจกันง่ายๆ ถ้าคลื่นไหนที่มีความถี่มากกว่า6 g h z ขึ้นไป จะเรียกว่าคลื่นมิลลิเมตรเวฟ ส่วนคลื่นไหนที่มีความถี่น้อยกว่า6 g h z นั้น จะเรียกว่าสับ6กิกะเฮิรตพอเรามาดูในฝั่งของประเทศไทย เครือข่ายผู้ให้บริการมือถือนั้น ขึ้นความถี่ที่มีอยู่ในมือนะครับ 700 เมกะเฮิรตซ์850 เมกะเฮิรตซ์900 เมกะเฮิรตซ์1,800 เมกะเฮิรตซ์2,100 เมกะเฮิรตซ์2,300 เมกะเฮิรตซ์2,600 เมกะเฮิรตซ์และ 26 กิกะเฮิรตซ์นะครับ แต่คลื่น26 กิกะเฮิรตซ์นี้ยังไม่ถูกนำมาใช้งานแต่อย่างใดครับ และที่สำคัญคลื่น26 กิกะเฮิรตซ์ตัว iPhone 12 เองก็ไม่รองรับด้วยนะ ผมให้ดูชาร์ตในตรงนี้ เราจะได้รู้ว่า คลื่นทั้งหมดตรงเนี้ยเครือข่ายผู้ให้บริการอย่าง t o m o v e HA s d Tag เราจะได้เห็นว่าเจ้าไหนถือคลื่นแบบไหนอยู่ ดังนั้นถ้านำ 5G มาใช้ ในคลื่น 2006 ก็จะทำให้การส่งข้อมูลนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับมาดูในฝั่งของเครือข่าย t o m o v e H นะครับมีคลื่นความถี่อยู่ในมือนะครับ ตั้งแต่ 700 เมกะเฮิรตซ์850 เมกะเฮิรตซ์900 เมกะเฮิรตซ์1,800 เมกะเฮิรตซ์2,100 เมกะเฮิรตซ์และ 2,600 เมกะเฮิรตซ์นะครับ ซึ่งความถี่นี้เองแน่นอนว่า iPhone 12 ทุกรุ่นนะครับรองรับความถี่นี้ อันดับต่อมาครับเทคโนโลยีสัญญาณ 5G จะไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องความเร็วเท่านั้น ความเร็วใครๆก็ทำได้ เพราะว่าเทคโนโลยีมันมาแล้ว แต่สิ่งที่มากกว่าความเร็วคือระบบนิเวศทที่เราจะสามารถใช้งานควบคู่กับเทคโนโลยี 5G นะครับยกตัวอย่างเช่น การใช้งานอุปกรณ์ IoT และอุปกรณ์อัจฉริยะต่าง ถ้าเราใช้คลื่นความถี่ต่ำๆ อย่างเช่น 700 เมกะเฮิรตเราสามารถที่จะส่งคลื่นสัญญาณ 5G นั้นออกไปกับคลื่น 700 เมกะเฮิรตก็จะทำให้ได้ระยะทางที่ไกลขึ้น ดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆยกตัวอย่างเช่น กล้องวงจรปิดเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้น เซ็นเซอร์ตรวจจับว่าที่จอดรถบริเวณตรงนั้นว่างอยู่หรือเปล่า อุปกรณ์เหล่านี้ครับ เราสามารถที่จะใช้งานผ่านเครือข่าย 5G ได้ เพียงการใส่ซิมไว้เท่านั้น ไม่จำเป็นจะต้องเดินสายไฟ ไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งระบบเครือข่าย ให้ยุ่งยากอีกต่อไปนะครับเพียงมีตัวรับสัญญาณ มีแบตเตอรี่ในตัว มีซิมอยู่ในตัว เราสามารถใช้อุปกรณ์ตัวนั้น ส่งข้อมูล ตรวจวัดข้อมูลต่างๆ แล้วก็ส่งมาหาศูนย์กลางได้ นี่คือรูปแบบของการทำงานที่มันมากกว่าความเร็วนะฮะ ต้องบอกได้ว่าทาง t บเอ H เองมีความพร้อมในเรื่องของ 5G ecosystem เพราะว่านอกจากการให้บริการสัญญาณ 5G ที่ความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ True ยังมีบริการต่างๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถใช้งานในยุค 5G นั้น สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ ยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน True ID ซึ่งเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์ม ที่รวมเอาความบันเทิงไลฟ์สไตล์คอนเทนต์ต่างๆ การช้อปปิ้งการซื้อสินค้าออนไลน์ สิทธิพิเศษต่างๆสำหรับลูกค้า True เอามาไว้ในแอปพลิเคชันเหล่านั้น และในแอปพลิเคชัน True ID นี้เองครับ ก็จะรวบรวมคอนเทนต์มุมมองอัจฉริยะต่างๆ แบบ True 5G VR 360 องศา ที่น่าสนใจไว้อย่างมากมายให้เราได้เลือกชม จะทำให้เราได้เห็นเนื้อหาต่างๆ ในมุมมองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน รวมไปถึง Bookful Power by True VBook ซึ่งเป็นห้องสมุดอัจฉริยะในรูปแบบ AR 3มิติ เพื่อต่อยอดจินตนาการสู่การเรียนรู้อัจฉริยะ บริการต่อมาก็อย่างเช่น True Money Wallet ครับ เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-wallet ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับแอปพลิเคชันนี้จะช่วยให้เราสามารถ ชำระค่าบริการต่างๆ ค่าบิน ค่าน้ำ ค่าไฟ จะช่วยให้เราก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้ชีวิตของเรามีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้น อีกหนึ่งบริการอย่างเช่น To We World นะครับจำแนกเป็น 4 หัวข้อหลักๆ ได้แก่ To We Learn To We Work To We Room และล่าสุดคือ To We Book นะครับ นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ จากทาง t o ที่พัฒนาขึ้นมาให้ผู้ใช้งานเครือข่าย t o u m o v e H นั้น สามารถที่จะเปลี่ยนผ่านจากยุค 4G มาในยุค 5G ได้อย่างไร้รอยต่อนะครับ และในคลิปนี้ครับคาดว่าหลาย ๆ คนก็คงจะเข้าใจกันมากขึ้นว่า iPhone 12 นั้น ที่รองรับคลื่นสับ6 g h z และมิลลิเมตรเวฟนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร เครือข่ายผู้ให้บริการแต่ละเจ้านั้น ถือคลื่นความถี่ไหนในมืออยู่ และนำคลื่นความถี่ไหนมาใช้ในการพัฒนา 5G นะครับ ลองนำข้อมูลตัวนี้ไปวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการที่จะเลือกใช้บริการสัญญาณ 5G นะครับผม หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคน ถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMood Official ของพวกเรานะครับ ผมต้องไอมดขอตัวลาไปก่อน ไว้พบกันในรอบหน้า สวัสดีครับ